สำหรับประโยค Halo Bu Kami mau mengambil bagasi kami แปลว่าสวัสดี เรามารับกระเป๋าครับคำว่า kami แปลว่าเราคำว่า mau แปลว่าต้องการคำว่า mengambil แปลว่ารับหยิบคำว่า bagasi แปลว่ากระเป๋า สำหรับประโยค Siapa nama Anda, Pak? แปลว่าเป็นชื่อคุณอะไรครับ ความหมายตามสถานการณ์นี้คือฝากกระเป๋าไว้ในชื่อของใคร คำว่า เชียปะแปลว่าใคร คำว่า นามาแปลว่าชื่อ คำว่า อันเดแปลว่าคุณ